สวัสดีค่ะ พี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะ สำหรับ คลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักเสื้อกั๊กโคเชพี่จะใช้ไหมขนแกะถักลายที่ถัก ตัวเสื้อจะเป็นลายตะก้านะคะ แนะนำอุปกรณ์ก่อน ไหมที่พี่ใช้ถักเนี่ยค่ะ จะเป็นไหมขนแกะ ไหมขนแกะเนื้อมัน นี่นะคะ ตัวไหมเองอ่ะจริงๆ เส้น เส้นไหมจะเป็นเส้นเล็กนิดเดียว ที่มันดูฟูฟูมันเป็นเพราะว่ามันมีขนนะคะ จริง ถ้าเราบีบออกมาเงี้ยไหมมันจะเส้นนิดนึง ทีนี้เวลาเราถัก ข้อดีของมันก็คือ ไหมขนแกะ เวลาเราใช้มันจะนุ่มอุ่นนะคะ นุ่มมากๆ อุ่นมากๆ แต่เนื้อไหมมันจะเป็นเนื้อไหม ที่ค่อนข้างกระด้างนะคะ ถ้าเราดึงดูมันจะไม่มีความยืดหยุ่น เวลาเราถัก ให้ใช้เข็มโคเชหัวใหญ่ ๆ เวลาถักนะ พี่จะใช้เข็มโคเชหัวใหญ่ค่ะ ขนาดหัวที่ใช้คือหัวห้ามิล หัวคือตรงนี้ ทดแทนได้ด้วยเข็มทองสองหัวเบอร์เจ็ดทับศูนย์ค่ะ ใช้หัวใหญ่ๆเข้าไว้ เวลาถัก จะทำให้เราถักง่าย อุปกรณ์ต่อไปนะ จะเป็นเข็มเย็บไหมพรมค่ะ ตรงนี้เอาเป็นช่องใหญ่ ๆ เพื่อที่จะได้ใส่ไหมขนแกะได้ แล้วก็กันไกนะคะ อุปกรณ์เรามีเท่านี้หามาร์กเกอร์ สักตัวหนึ่งมาร์กเกอร์ถ้าไม่มีเป็นไหมต่างสีก็ได้ เป็นตัวงองออย่างนี้หรือเป็นตัวแบบไหนก็ได้ เพื่อทำตัวสัญลักษณ์เวลาเราต้องการที่จะขั้นลายหรือต้องการทำให้ ตรงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดมีจุดเด่นจะได้ไม่งง เสื้อตัวนี้ที่พี่จะสาธิตเนี่ยค่ะจะเป็นขนาดของผู้ใหญ่ เรามาดูข้อมูลที่เราจะต้องเตรียมก่อน ไหมอย่างอื่นทดแทนได้ แต่ว่าเวลาถักจะต้องคำนวณตามที่พี่บอกนี่นะ แรงมือไหมแล้วก็เข็มมีผลกับการถักเป็นตัวเสื้อค่ะ เราวัดขนาดของร่างกายของคนใส่ก่อน ต้นแบบนะคะ ของพี่จะวัดรอบตัว วัดรอบตัวส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกาย ต้นแบบของพี่จะเป็นหลักเซนติเมตรหมดนะคะ ต้นแบบพี่จะถักหนึ่งร้อยห้าเซนความยาวเราจะวัดจากไหลลงมา ไหลลงมาจนถึงข้างล่างของขอบตัวเสื้อเลย ของพี่จะถักหกสิบเซนแบ่งเป็นตัวเสื้อตรงนี้ห้าสิบสี่เซนขอบพี่จะถักขอบเสื้อตรงนี้หกเซน รักแร้ให้เราเอาสายวัดนะคะ วัดรอบรักแร้ของคนใส่ ตรงนี้จะต้องจะต้องกว้าง เพราะว่าเสื้อ กั๊กเวลาเราใส่เราต้องใส่ทับกับเสื้อตัวอื่น ต้นแบบของพี่จะห้าสิบเจ็ดเซนค่ะ คอแหลม ตรงนี้นะคอแหลมวัดจากตรงกลางคอลงมา จนถึงจุดแหลมที่เราต้องการ ต้นแบบของพี่จะถักคอแหลมสิบห้าเซนไหล่คือช่วงนี้ค่ะ ช่วงที่เราเว้นคอเป็นช่วงเนินไหล่ตรงนี้ ไหล่ของพี่จะสิบสองเซนรักแร้เราจะมีเว้าเข้า ตอนที่ตอนที่เราถักนะคะ เราเว้าเข้ามา แล้วตอนท้ายสุดมันถึงจะมีการเก็บขอบรวม พี่จะทำคลิปของเสื้อตัวนี้ออกมาทั้งหมดห้า EP EP หนึ่ง ซึ่งเป็น EP นี้พี่จะแนะนำวิธีการถัก แนะนำข้อมูลภาพรวม แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเตรียม แล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายผังลายคร่าวๆ แล้ว EP หนึ่งนี้พี่จะถักขอบเสื้อตรงนี้ค่ะ หกเซนด้วยลายลูกฟูกเล็ก เดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือถัก EP สอง จะถักตัวเสื้อต่อขึ้นมาจากตัวขอบเอว ถักสูงขึ้นมา จนถึงรักแร้ที่เราต้องการ เดี๋ยวจะให้ดูวิธีคำนวณ EP สาม EP สามนะคะ พี่จะแยกรักแร้แล้วถัก ชิ้นหลังก่อน แยกรักแร้ตรงนี้ ถักชิ้นหลังพลิกกลับไปมาทำคอด้านหลังไว้ EP สี่จะกลับมาถักแยกชิ้นหน้า แยกคอแหลมด้วย แยกเป็นสองฝั่ง EP สี่จะเป็นการเชื่อมไหล่ตรงนี้เข้าด้วยกัน พอ EP ห้าเราจะเก็บรอบแขน รอบคอเสื้อ คอเสื้อเราจะเก็บให้เป็นตัว V แบบนี้ แล้วก็เป็นภาพรวม เวลาจะเริ่มถักให้ดูข้อมูลให้ครบศึกษาให้เข้าใจก่อน รียมข้อมูลพวกนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยลงมือถักเดี๋ยวเราจะมาดูผังลายกันค่ะ เรามาดูผังลายแล้วก็ลำดับการถักเราจะเริ่มถัก โดยที่เริ่มจากฐานขอบด้านล่างตรงนี้ขึ้นมา วิธีถักเราจะเริ่มถัก HDC ไม่มีโซ่ วัดให้ได้รอบตัวนะคะหนึ่งร้อยห้าเซนแล้วเราจะนับจำนวนหลักรวม ำนวนจำนวนหลักรวมทั้งหมดจะต้องหารด้วยแปดลงตัว เพราะลายตะกร้าเราหนึ่งช่วงลายจะหน้าสี่หลังสี่ ลายจะต้องหารด้วยแปดลงตัวนะคะ อันนี้อันที่หนึ่ง อันที่สองขอบเอวเราจะถักตรงนี้ค่ะสูงขึ้นมา ขอบเอวจะสูงสูงขึ้นมาหกเซนลายที่พี่ใช้ถักจะเป็นลายลูกฟูกเล็ก ลูกฟูกเล็กคือฮาร์ปดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้าหนึ่งครั้งสลับกับฮาร์ปดับเบิลโคเชเกี่ยวหลังหนึ่งครั้ง ฮับดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้าก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ ถ้าเราเคยเห็นสัญลักษณ์ มันจะเป็นตัวขีด แล้วเว้าด้านนี้จะเป็นเกี่ยวหน้า ถ้าเป็นขีดอย่างนี้ เว้ามา ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวหลัง หน้าหลัง หน้าหลังนะคะสลับกันอย่างละหนึ่งจะเป็นลายลูกฟูกเล็ก ตัวเสื้อค่ะ จะถักลายตะกร้า ลายตะกร้าจะถักด้วยลายดับเบิลโคเช DC ย่อมาจากดับเบิลโคเชสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นเกี่ยวหลัง สัญลักษณ์ตัวนี้เป็นเกี่ยวหน้า เราจะเริ่มโดยการเกี่ยวหน้าสี่ เกี่ยวหลังสี่ หน้าสี่หลังสี่ ลายหนึ่งช่วงลายจะต้องหารด้วยแปดลงตัว เราจะถักเหมือนกันสองแถวแล้วสลับ ถ้าดูแถวที่หนึ่งกับแถวที่สอง หน้าตาจะเหมือนกัน หน้าสี่ หลังสี่ อันนี้ก็เป็นหน้าสี่ หลังสี่ หน้าสี่ หลังสี่สลับวนไปเรื่อยๆพอขึ้นแถวที่สามมันจะกลับด้านกัน มันจะเป็นหลัง หลังสี่หน้าสี่หลังสี่หน้าสี่ อันนี้ก็เป็นหลังค่ะ สองแถวจะเหมือนกัน หนึ่งกับสองถักเหมือนกัน สามกับสี่ถักเหมือนกัน ลายก็จะสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวตอนที่สาธิตลายพี่จะถักให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ข้อมูลที่เป็นภาพนิ่ง ทั้งหมดตรงที่โชว์ตรงนี้ คุณสามารถตามไปดูได้ที่แฟนเพจของพี่เมย์ แฟนเพจพี่เมย์ชื่อเมทินีแฮนด์เมดค่ะสะกดแบบนี้ สะกดชื่อเดียวกับ YouTube ค่ะ YouTube ช่องพี่เมย์ก็ชื่อเดียวกัน พี่จะเก็บข้อมูลเป็นอัลบั้มไว้ อัลบั้มตรงนี้อยู่ที่แฟนเพจ ชื่อ mf028 m e ท i n ี handmade คุณสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Facebook นะคะ เข้าไปที่ Facebook แล้วมันจะมีแว่นขยายด้านบน พิมพ์ค้นหาตัวนี้ก็จะเจอข้อมูลพี่เมย์แฟนเพจพี่เมย์ชื่อตัวนี้ YouTube คือตัวนี้ วิธีพิมพ์ค้นหา ถ้าต้องการดูคลิปวิดีโอ คุณพิมพ์ค้นหา mf028 ที่ Google หรือที่ YouTube คุณก็จะพบข้อมูลเสื้อ ถ้าคุณต้องการหาช่องที่เมที่ YouTube คุณพิมพ์ตัวนี้ M A T H I N W E handmade คุณก็จะพบข้อมูลพี่เช่นกัน เดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือถัก ขอบเสื้อ ด้านล่างตรงนี้ค่ะ โดยการขึ้น half double crochet ไม่มีโซ่ จำนวนเท่ากับ รอบตัวที่คุณต้องการของพี่จะขึ้นหนึ่งร้อยห้าเซน แล้วเดี๋ยวเราจะมานับจำนวนหลักรวมหารด้วยแปด เราจะเริ่มถักฮาร์ดดับเบิลโคเชไม่มีโซ่ เวลาเราถักงานที่เป็นไหมเป็นก้อนแล้วก็ไม่มีใจกลางแบบนี้ ให้เราดึงไหมจากตรงกลางค่ะ แล้วมันจะไม่กลิ้งหนี วิธีถัก ฮาร์ปดับเบิลโคเชไม่มีโซ่ พี่เมย์มีทำเป็นคลิปไว้นะคะ ลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ถ้าใครต้องการดูที่เป็นการถักชัด ๆ ที่ไม่ใช่ไหมฟูนะพี่จะสาธิตด้วยไหมเรียบอะค่ะ อยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ตามไปดูได้ ตรงนี้นะ เราจะเริ่มถักด้วยไหมขนแกะคล้องไหมค่ะ ดึงไหมออกมา ตรงนี้ต้องรูดได้ เราจะเริ่มตรงนี้ด้วย โซ่สอง โซ่สองจะแทน half double crochet หลักที่หนึ่ง พันหัวเข็ม แทงลงไปตรงโซ่หลักที่หนึ่ง มันจะมองไม่เห็นนะคะ ใช้วิธีคำขึ้นมาสามห่วง รวบห่วงที่หนึ่งก่อน เอามือจับตรงโซ่หนึ่งไว้ แล้วก็รวบสามห่วงพร้อมกัน พันหัวเข็มค่ะ แทงลงไป แทงลงไปตรงโซ่แรก ขึ้นมามันจะมีสามห่วง เรารวบก่อนนะ รวบห่วงแรก แล้วเราค่อยรวบอีกสามห่วง ห่วงที่หนึ่ง รวบสามห่วง พันหัวเข็ม แทงลงไปตรงโซ่หนึ่งเอามือจับตรงโซ่หนึ่งไว้ค่ะ เพราะว่ามันมองไม่เห็นไหมมันฟู ถ้าเราเอามือจับไว้เราจะถักได้ง่าย วิธีถักไหมขนแกะให้ให้ถักได้สบายก็คือเลื่อน เลื่อนหัวไงดันให้สุด ดันให้สุด นี่นะเอามือจับตรงนี้ไว้ ดันหัวเข็มให้สุดแล้วดึงกลับ เนี่ยพันหัวเข็ม ดันไปให้สุด มันจะทำมีผลทำให้ตัวมันเท่ากัน แล้วโซ่ก็จะเท่ากันรวบห่วงที่หนึ่งนะฮะดันให้สุด มันเป็นวิธีทำให้ตัวลายออกมาเท่ากันได้ โดยที่ใช้เข็มโคเชช่วย ดันเข็มยาวๆ ค่ะ รวบห่องหนึ่งก่อน แล้วค่อยรวบห่องสาม เราจะถักแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆ แล้วตอนที่เราวัดเนี่ยให้วาง วางบนพื้นแนวระนาบ วัดออกมาให้ได้ขนาดตามที่คุณต้องการ เป้าหมายของพี่คือ หนึ่งร้อยห้าเซนค่ะ หลังจากที่ถักได้จำนวนรอบตัว ของพี่นะคะ ต้นแบบพี่ถักหนึ่งร้อยห้าเซนนับจำนวนหลัก รวมจะต้องหารด้วยแปดลงตัว ของพี่ได้ร้อยยี่สิบหลักค่ะ แล้วเราก็จะเชื่อม วิธีเชื่อมก็คือแทงลงไปตรงที่เป็นโซ่สามตรงนี้ ตรงจุดเริ่มต้นนี่นะ เราแทงลงไปแล้วเราก็ดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้วเราขึ้นโซ่ตรงนี้ไว้ก่อน โซ่สอง วิธีเชื่อมต่อ เราแทงลงไปตรงโซ่สามค่ะ โซ่สามแล้วเราก็ถักโซ่สองไว้ ตรงนี้ นะ ตรงจุดเริ่มต้น ทีนี้ตรงปลายอีกด้านหนึ่ง ปลายอีกด้านหนึ่งมันยังไม่เชื่อม เราใช้เข็ม เข็มเย็บไหมพรมเนี่ยค่ะช่วยให้มันเชื่อมกัน วิธีเชื่อม เอาเข็มตรงนี้ แทงลงมาที่มุม แค่จุดเดียวค่ะ แบบนี้ แทงย้อน แทงมาอีกรอบหนึ่ง มันก็จะเชื่อมต่อกันเป็นวงกลม ตรงนี้เราก็ซ่อนไหม ซ่อนไหมไปตามลาย เรามาดูลาย ลายของเราตอนที่เราเริ่มถัก เนี่ย มันจะมีลายด้านบนกับลายด้านล่าง อันนี้จะเป็นลายด้านบน นี่นะคะด้านบนมันจะเป็นสันที่เราถักด้านล่างจะเป็นลายที่เราเริ่มต้น พี่จะเริ่มงานขอบโดยที่พี่จะตัดไหมตรงนี้ ตัดไหมดึงห่วงตรงนี้ไว้ ตอนที่เสร็จงานแล้วค่อยวนกลับมาเก็บเศษ เราจะถักด้านบนค่ะ อันนี้ด้านบนนะ เราจะถักด้านล่างด้านที่เราเริ่มต้น ด้านที่มันไม่เรียบ เพื่อเอาตรงนี้ขึ้นไปเป็นลายขอบ ต่อไหมเข้าไป ใส่มาร์กเกอร์ ลายเราจะถักลงไปในช่องนะคะ เวลาเราถักเราจะเอามือเราแหวกแบบนี้ เพราะว่าไหมขนแกะมันฟู เรามองลายไม่เห็น ใส่มาร์กเกอร์เข้าไป ต่อไหมเข้าไปที่ช่อง ธีต่อไหม เอาไหมใส่เข้ามาแบบนี้แล้วมัดค่ะ เหลือหางไว้นิดนึง แล้วเดี๋ยวเราใช้เข็มเย็บไหมพรมช่วยเก็บ เหลือหางไว้แบบนี้ ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้น งานเราจะถักแหวกลงไปในช่อง หลักที่หนึ่งเราเริ่มแบบนี้ หลักที่หนึ่งจะเป็นเกี่ยวหน้า ของ พี่จำนวนหลักรวมทั้งหมดจะมีอยู่ร้อยยี่สิบนะคะ นี่นะเราเป็นเกี่ยวหน้าเรา เกี่ยวหน้าเราจะแทงจากด้านหน้าไปด้านหลัง แล้วเอาเข็มงัดขึ้นมาแบบนี้ ตรงนี้เราจะขึ้นด้วยโซ่สองโซ่สองจะแทนฮาร์ปดับเบิลหลักที่หนึ่งเกี่ยวหน้าต่อไปหลักต่อไปต้องเป็นเกี่ยวหลังค่ะ เกี่ยวหลังพันหัวเข็มนะคะ แทงจากข้างหลังมา หัวเข็มจะโผล่ออกมาแบบนี้ ดันกลับไป งานจะขึ้นด้านหลังสองหลัก รวมกับโซ่ด้วยเป็นสามแล้วเราก็รวบเกี่ยวหน้าค่ะ แทงลงไปตรงช่อง ขึ้นมาแบบนี้ ขึ้นมาสามแล้วเราก็รวบเกี่ยวหลัง เราจะถักฮาร์ปดับเบิลหน้าหนึ่งสลับกับฮาร์ปดับเบิลหลังหนึ่ง อันนี้หลังต่อไปเป็นหน้า หน้าหนึ่ง หลังหนึ่ง หน้าต่อไปเป็นหลัง หลังจะแทงจากข้างหลังมา หน้า ดันเข็มให้สุดแล้วจะถักง่าย อันนี้หลัง หน้า หน้าหลังสลับกัน วนกลับมาจนมาถึงตรงจุดมาร์เกอร์จำนวนหลักรวมเราเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นตอนที่เราถักวนกลับมา ถ้าตอนที่เราเริ่มต้นตรงนี้เป็นเกี่ยวหน้า หลักที่สองเป็นเกี่ยวหลัง หลักสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวหลัง ปิดงาน เราจะแทงตรงด้านหลังของโซ่ แล้วดึงผ่าน เพื่อดันให้ตรงโซ่สองที่เราเริ่มต้นเนี่ยเป็นเกี่ยวหน้า ต้นแบบพี่จะถักสูงขึ้นไป ตรงขอบตรงนี้หกเซนแถวต่อไปก็เริ่มตรงนี้ด้วยโซ่สองโซ่สองแทนฮับดับเบิลเกี่ยวหน้า หลักที่สองเป็นเกี่ยวหลัง ตรงไหนเป็นเกี่ยวหน้าถักเกี่ยวหน้า ตรงไหนเป็นเกี่ยวหลัง ถักเกี่ยวหลัง เวลาถักแทงลงไปตรงกลางตัวนี่ดันเข็มให้สุด จะทำให้เราถักขนแกะได้ง่าย ถักหน้าหลังสลับกัน งานก็จะมาปิดตรงเกี่ยวหลัง เวลาปิดงานแต่ละแถวก็จะเหมือนกันคือแทงด้านหลังตรงนี้ ถักสูงขึ้นมา เดี๋ยวดูตอนที่ได้ครบหกเซนค่ะ ขอบเสื้อต้นแบบพี่เมย์จะถักหกเซนค่ะ ปิดงานเราก็ปิดตรงนี้ทุกแถว เราลองวัดดูนะฮะของพี่ได้หกเซน EP สองนะคะ เราจะมาเริ่มถักเสื้อด้วยตรงตัวเสื้อมันด้วยลายตะกร้า ถักความยาวสูงขึ้นไปจนถึงรักแร้ พบกันอีกครั้งที่ MF028 EP2 ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ช่องทางติดต่อติดตาม ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิป วิดีโอ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกดติดตาม YouTube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดนะคะ ขอบคุณค่ะ